สำหรับประโยค Selamat datang di Thailand แปลว่า ประเทศไทยยินดีต้อนรับ ให้สังเกตว่า ภาษาไทยใช้คำว่า ยินดีต้อนรับเป็นคำกริยา ในขณะที่ภาษาอินโดนีเซียนำคำว่า Selamat datang แปลว่ายินดีต้อนรับมาวางหน้าประโยคแบบเดียวกับในภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษคำว่าดิแปลว่า ที่คำว่าไต้แลนด์คือประเทศไทยสำหรับประโยค Terima kasih Bu แปลว่า ขอบคุณครับคำว่า Bu ในที่นี้แปลว่าคุณผู้หญิง ในที่นี้แทนด้วยคำว่า ครับ เนื่องจากผู้พูดเป็นผู้ชาย